เป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนู ญาณวชิระ พระราชจิตจาภรณ์เทิดญาณวชิโร อนุภาพแห่งความกตัญญูการนั้นเทพธิดานามว่า พระสุนทรี อยู่ภูเขาคันตมาศเคยเป็นมารดาของสุวรรณสาม นับย้อนหลังกลับไปเจ็ดชาติ เพราะความรักความผูกพันบุตร ไม่ว่าบุตรจะเกิดที่ใด จึงคอยเฝ้าดูความเป็นไปของพระโพธิสัตว์อยู่ตลอดเวลา วันนั้นนางกำลังเสวยทิพยสมบัติ จึงไม่ได้ป้องกันสุวรรณสาม ครั้นกลับมาพิจารณาดู ก็เห็นพระเจ้ากบิลยักษ์ยิงสุวรรณสาม นอนจมกองเลือดอยู่ที่หาดทรายฝั่งแม่น้ำมิคสัมมตา จึงคิดว่า ถ้าเราไม่ไปสุวรรณสามจะตาย แม้พระราชาก็จะอกแตกตาย มารดาบิดาของสุวรรณสามจะอดอาหาร เมื่อไม่ได้น้ำก็จะเหือดแห้งตายไปเช่นกัน แต่เมื่อเราไป พระราชาจะถือหม้อน้ำดื่มไปหาบิดามารดาของสุวรรณสาม ครั้นเสด็จไปแล้ว จะรับสั่งให้ทราบว่าพระองค์ข้าสุวรรณสาม แล้วนำท่านทั้งสองไปดูลูกชาย เมื่อเป็นเช่นนี้ ดาบทดาปสินีทั้งสอง และเราจะทำสัจจกิริยาตั้งสัตยาธิฐาน พิษในร่างกายสุวรรณสามก็จะเหือดหายไป สุวรรณสามจะฟื้นคืนชีวิต ดวงตาทั้งสองข้าง ของบิดามารดาสุวรรณสามก็จะมองเห็นเป็นปกติ พระราชาจะได้ฟังธรรมจากสุวรรณสามภายหลังเมื่อเสด็จกลับพระนคร จะทรงบริจาคมหาทาน ปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิษราชธรรม ครั้นตายไปก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์ เทพธิดาอันตรธานไปจากภูเขาคันธมาศพร้อมกับความคิดไปสถิตอยู่กลางอากาศ ที่ริมฝั่งแม่น้ำมิกสัมมทานาที กล่าวกับพระเจ้ากปิลยักราช โดยไม่ปรากฏกายว่า พระองค์ทำผิดมหัน ได้ทำกรรมอันชั่วช้า คนทั้งสามไร้ความผิด ถูกพระองค์ฆ่าด้วยสอนเพียงลูกเดียว เชิญเสด็จมาเถิด ข้าจะสั่งสอนพระองค์ ซึ่งจะทำให้พระองค์ได้ไปเกิดในสวรรค์ พระองค์จงเลี้ยงดูบิดามารดาทั้งสอง ผู้ตาบอดโดยทำในป่า ข้าพระเจ้าเข้าใจว่า ด้วยวิธีนี้ พระองค์จึงจะพ้นจากนรกได้ไปเกิดในสวรรค์ พระราชาสดับคำเทพธิดา ทรงเชื่อว่า หากพระองค์เลี้ยงบิดามารดาของสุวรรณสามแล้ว จะได้ไปเกิดในสวรรค์ ทรงดำริว่า เราจะต้องการราชสมบัติไปทำไม เราจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองนั้น ทรงตั้งพระทัยมั่น ร่ำให้รำพันคร่ำครวญอยู่กลางป่าเพียงลำพังอย่างน่าเวทนา ครั้นระงับความโศกให้เบาบางลงได้แล้ว จึงเก็บดอกไม้มาบูชาร่างพระโพธิสัตว์ ประพรมด้วยน้ำ ทำประทักษิณสามรอบแล้วทรงกราบ เพราะเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้ว จากนั้นจึงถือหม้อน้ำ ที่พระโพธิสัตว์ใส่น้ำ ไว้เต็มแล้ว มุ่งหน้าไปทิศใต้ตามทางที่สุวรรณสามบอกไว้ พระราชาทรงถือหม้อน้ำไปถึงอาสม เดินเข้าประตูบรรณศาลาของทุกกุลบัณฑิต เพราะพระองค์เดินลงเท้าหนัก จึงทำให้อาสมกระเทือนทุกุลบัณฑิตนั่งอยู่ภายใน ได้ฟังเสียงฝีพระหัตพระราชา ก็ทราบว่าไม่ใช่เสียงเท้าสุวรรณสาม จึงถามว่านั่นเสียงเท้าใคร สามลูกเราเดินเบา วางเท้าเบา เสียงเท้าไม่ดัง ท่านเป็นใครกัน พระราชาทรงดำริว่า ถ้าเราไม่บอกก่อนว่า เราเป็นพระราชา แต่บอกว่าเราฆ่าลูกของท่านตายแล้ว ท่านทั้งสองจะโกรธ และด่าเราอย่างหยาบคาย เมื่อเป็นเช่นนี้ เราก็จะโกรธจนถึงทำร้ายท่านทั้งสอง จะเป็นอกุศลกรรมแก่เรามากยิ่งขึ้น แต่เมื่อบอกว่าเราเป็นพระราชาไม่มีใครไม่กลัวพระราชา เราจะบอกให้รู้ก่อนว่า เราเป็นพระราชาจึงวางหม้อน้ำไว้ที่โรงน้ำดื่ม แล้วประทับยืนที่ประตูตรัสว่า เราเป็นพระราชาของชาวกาสี คนเรียกเราว่า พระเจ้ากบิลยักษ์เราออกจากแว่นแฟนเที่ยวแสวงหากวางเพราะติดใจในรถเนื้อกวาง เราเป็นผู้ชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่ร่ำลือของคนทั่วไปว่า ยิงธนูได้แม่นยำนัก แม้ช้างอยู่ในระยะลูกธนูก็ไม่สามารถหนีรอดไปได้ ทุกกุลบัณฑิตทราบว่า เป็นพระราชาก็เกิดความยินดีจึงกล่าวปฏิสันฐานว่าข้าแต่มหาบพิษพระองค์เสด็จมาดีแล้ว พระองค์มีเดชานุภาพมาก เสด็จมาไกลก็เหมือนไกลในอาสมมีผลมะพร้าผลมะหาดผลมะซาง และผลหมากเม่า ขอเชิญพระองค์เลือกเสวยแต่ผลดีๆ เถิด ขอจงทรงดื่มน้ำเย็นที่ตักมาจากแม่น้ำมิกสัมมตาซึ่งไหลมาจากซอกเขาตามพระประสงค์เถิด พระราชาทรงคิดว่ายังไม่ควรบอกว่า พระองค์ได้ฆ่าลูกของท่านทั้งสองตอนนี้ ควรพูดเรื่องอะไรอะไรไปก่อนแล้วตรัสว่า ท่านทั้งสองตาบอดมองไม่เห็นอะไรอะไรในป่า ใครเป็นคนเก็บผลไม้มาจัดเตรียมไว้อย่างเรียบร้อย เหมือนคนตาดีจัดแจงไว้ ทุกกลบัณฑิตกราบทูลว่า ลูกสาม เด็กหนุ่มน่ารักรูปร่างงดงามสมส่วน ผมยาวดำเฟื้อยปลายงอนซ้อนขึ้นข้างบน เก็บผลไม้มา ขณะนี้ เธอถือหม้อน้ำไปตักน้ำที่แม่น้ำ ประเดี๋ยวคงใกล้จะกลับมาแล้ว พระราชาได้สดับดังนั้นแล้ว ทรงสะเทือนใจอย่างมาก ไม่อาจปกปิดไว้ได้ จึงตรัสด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าข้าพระเจ้าได้ฆ่าสามผู้ปฏิบัติบำรุงท่านเสียแล้ว บัดนี้ เธอนอนอยู่ที่หาดทราย ร่างกายประเปื้อนไปด้วยเลือด อาสมของนางปาริกาอยู่ใกล้กับทุกกุลบัณฑิต นางได้ยินการสนทนาระหว่างทุกกุลบัณฑิตกับพระราชา รู้สึกหวาดหวัน่นต้องการจะทราบเหตุนั้น จึงออกจากอาสมของตน เกาะเชือกสาวเดินไปหาทุกุลบัณฑิตกล่าวว่าข้าแต่ทุกกุลบัณฑิตท่านพูดกับใครว่า สามถูกฆ่าเสียแล้ว ใจของดิฉันหวั่นไหว เพราะได้ยินว่าสามถูกฆ่าตาย ทุกุลบัณฑิตได้โอวาทนางปาริกาว่า ปาริกา ท่านผู้นี้คือพระเจ้ากาสี พระองค์ทรงยิงสามลูกเราตายที่หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำมิกสัมมาตาเราทั้งสองอย่ากโกรธพระองค์เลย นางปาริกากล่าวว่า บุตรที่รักกว่าจะได้มาก็แสนยาก ทั้งเป็นผู้เลี้ยงเราผู้ตาบอดในป่า จะไม่ให้โกรธคนผู้ฆ่าลูกคนเดียวได้อย่างไร ทุกกุลบัณฑิตก็เราว่า บัณฑิตทั้งหลาย สรรเสริญบุคคลผู้ไม่โกรธ บุคคลผู้ฆ่าบุตรคนเดียว ครั้นแล้วก็กร่ำครวญพรณนาคุณของสามเป็นอันมาก พระราชาปลอบใจท่านทั้งสองว่า ผู้เป็นเจ้าทั้งสอง อย่าโศกเศร้าเสียใจไปมากเลย ข้าพระเจ้า จะรับการงานเลี้ยงดูผู้เป็นเจ้าในป่าใหญ่แดนสุวรรณสาม ข้าพระเจ้ายิงธนูแม่น จะยิงกวางและเก็บผลไม้ในป่ามาเลี้ยงดูตั้งทั้งสองฤาษีทั้งสองทูลว่า พระองค์เป็นพระราชา การทำเช่นนั้นไม่สมควร พระราชาทรงดำริว่า น่าอัศจรรย์ แม้เพียงคำหยาบของือสีทั้งสองนี้ที่ด่าทอพระองค์ผู้ทำร้าย ถึงเพียงนี้ก็ไม่มีกลับยกย่องพระองค์เสียอีก จึงตรัสว่าท่านผู้เป็นเชื้อชาตินายพรานท่านกล่าวเป็นธรรม ท่านเต็มไปด้วยความถ่อมตน ขอท่านจงเป็นบิดาของข้าพเจ้า ข้าแต่นางปาริกา ขอท่านจงเป็นมารดาของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขออยู่ในฐานะสามบุตรของท่าน จะทำกิจทุกอย่างตั้งแต่ล้างเท้าเป็นต้น ขอท่านทั้งสองอย่าถือว่า ข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดิน จงถือว่าข้าพเจ้าเป็นเหมือนสาม ลูกของท่านเถิดฤาษีทั้งสองประคองอัญชลีทูลวิงวอนว่า ขอถวายพระพรมหาบพิษ พระองค์ไม่มีหน้าที่ที่จะกระทำการงานให้อาตมา แต่ขอพระองค์ทรงถือปลายไม้เท้านำทางไปหาสุวรรณสามเถิดอาตมาทั้งสองจะสัมผัสเท้าทั้งสองและดวงหน้าอันงดงามน่าดูของเธอ แล้วทรมานตนให้ตายตามกันไป เมื่อท่านเหล่านั้นสนทนากันอยู่อย่างนี้ พระอาทิตย์ได้อัสดงลงตามลำดับ พระราชาทรงดำริว่า ถ้าพระองค์นำฤาษีทั้งสองผู้ตาบอดไปหาสุวรรณสาม ดวงใจของท่านก็จะแตกสลาย เพราะเห็นสุวรรณสาม เมื่อท่านทั้งสองตาย พระองค์ก็เหมือนนอนอยู่ในนรก พระองค์จะไม่ยอมนำฤาษีทั้งสองไป จึงตรัสว่าสามถูกฆ่านอนอยู่ในป่าเหมือนดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ตกลงเหนือแผ่นดิน ปื้อนด้วยฝุ่นทราย ป่านั้นกว้างใหญ่นัก มีสัตว์ร้ายมากมาย ทั้งศพสุวรรณสามก็อยู่ไกลแสนไกล ท่านทั้งสองอย่าไปเลย จงอยู่ในอาสมนี้เถิด ฤาษีทั้งสองกล่าวว่า ในป่ามีสัตว์ร้ายตั้งร้อยตั้งพัน และตั้งหมื่น อัตมาทั้งสองก็ไม่กลัว เมื่อไม่อาจทัดทานได้ พระราชาจึงจูงฤาษีทั้งสอง นำทางไปหาสุวรรณสามครั้นถึงแล้ว ประทับยืนใกล้สุวรรณสามตรัสว่า นี่บุตรของท่านทั้งสองบิดามารดาสัมบัติกายสุวรรณสามซึ่งนอนเกลือกฝุ่นทราย ถูกทิ้งไว้กลางป่าใหญ่ หัวใจแทบแตกสลาย บิดาช้อนศีรษะสุวรรณสามขึ้นวางไว้บนตัก มารดายกเท้าขึ้นวางไว้บนตักของตนนั่งร้องไห้ บนรำพันอย่างน่าเวทนาว่า โลกนี้จังไม่ยุติธรรม ลูกสามผู้งดงาม น่ารัก ลูกหลับเอาจริง ๆ ลูกเคลิบเคลิ้มเอามากมายเหลือเกิน เหมือนคนดื่มสุราเข้ม ขัดเคืองใครมากมายขนาดนั้น วันนี้ลูกไม่พูดอะไรอะไรกับพ่อแม่บ้างเลย ลูกปฏิบัติบำรุงพ่อแม่ทั้งสองผู้ตาบอดลูกมาตายเสียแล้ว ต่อไปใครเล่าจะทำความสะอาด ชดา อันหมักหมมเปื้อนฝุ่นละอองเมื่อลูกมาตายเสียแล้ว ใครจะจับไม้กวาดกวาดอาสมให้พ่อแม่ ใครจะเตรียมน้ำเย็นน้ำร้อนให้อาบ ใครจะจัดหาผลไม้ในป่ามาให้พ่อแม่ มารดาพระโพธิสัตว์เมื่อบ่นเพ้อมากแล้วก็เอามืออังที่อกพระโพธิสัตว์รู้สึกยังอุ่นอยู่จึงคิดว่าลูกเรายังมีไออุ่นอยู่ลูกเราเห็นจะสลบไปเพราะยาพิษเราจะกระทำสัจกิริยาเพื่อถอนพิษคิดดังนี้แล้วได้กระทำสัจกิริยาตั้งสัตยาธิฐานว่าลูกสามไม่ได้แค่ปฏิบัติธรรมเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้ปฏิบัติดังพรหมด้วย ได้กล่าวคำจริงมาแต่ก่อน ได้เลี้ยงบิดามารดา มีความเคารพต่อญาติผู้ใหญ่ในสกุล เป็นผู้เป็นที่รักยิ่งกว่าชีวิตของเรา ด้วยการกล่าวคำจริงนี้ ขอพิษของลูกสามจงหายไป บุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งที่ลูกสามเลี้ยงดูเรา และบิดาของเธอ ด้วยอนุภาพกุศลบุญนั้นทั้งหมด ขอพิษในกายลูกสามจงหายไป เมื่อมารดาทำสัจกิริยาอย่างนี้ สามกุมารก็พลิกตัวกลับนอนต่อไป บิดาคิดว่า ลูกเรายังไม่ตาย จึงได้ทำสัจกิริยาอย่างนั้นบ้างว่า ลูกสามไม่ได้แค่ประพฤติธรรมเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้ประพฤติดังพรมด้วย ได้กล่าวคำจริงมา แต่ก่อน ได้เลี้ยงมารดาบิดา มีความเคารพต่อผู้ใหญ่ในสกุล เป็นผู้เป็นที่รักยิ่งกว่าชีวิตของเรา ด้วยการกล่าวคำจริงนี้ ขอพิษในกายลูกสามจงหายไป บุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งที่ลูกสามเลี้ยงดูเราและมารดาของเธอ ด้วยอานุภาพกุศลบุญนั้นทั้งหมด ขอพิษในกายของลูกสามจงหายไป เมื่อบิดาทำสัจจกิริยาอยู่อย่างนี้ สุวรรณสามก็พลิกตัวอีกข้างหนึ่ง แล้วนอนต่อไป พระสุนทรีเทพธิดา มองดูสุวรรณสามด้วยความเอ็นดู ก็ได้ทำสัจจิริยาเช่นกันว่า เราอยู่ที่ภูเขาคันธมาศมายาวนาน คนอื่นซึ่งเป็นที่รักของเรากว่าสามกุมารไม่มี ของหอมล้วนแล้วด้วย ไม้หอมทั้งหมด มีอยู่ที่เขาคันธมาศด้วยสัจจวาจานี้ ขอพิษในกายของสามกุมารจงหายไป ในการที่เทพธิดาทำสัจคกิริยาจบลง เมื่อฤาษีทั้งสองบนเพ้อรำพันอยู่ สุวรรณสามได้ลุกขึ้นอย่างรวดเร็ว ความเจ็บปวดทุกทรมานได้หายไปเหมือนน้ำกลิ้งจากใบบัว แม้แผลที่ถูกยิงก็ไม่ปรากฏ อัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นคือ พระบรมโพธิสัตว์สุวรรณสามหายโรค ดวงตาบิดามารดากลับเห็นเป็นปกติ แสงเงินแสงทองยามรุ่งอรุณจับขอบฟ้า และท่านทั้งสีก็มาปรากฏที่อาสมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในขณะเดียวกัน บิดามารดาทั้งสองกลับได้ดวงตาดีเป็นปกติ แล้วยินดีอย่างเหลือเกินว่า ลูกสามหายแล้ว สุวรรณสามกล่าวกับท่านทั้งสองว่า ลูกคือสุวรรณสาม ลูกหายเป็นปกติปลอดภัยดีแล้ว ขอท่านอย่าคร่ำครวญนักเลย ยิ้มและพูดกับลูกเถิด พระโพธิสัตว์มองเห็นพระราชา เมื่อจะทูลปฏิสันฐานจึงกล่าวว่า ข้าแต่มหาบอพิษพระองค์เสด็จมาดีแล้ว เพราะพระองค์มีเดชานุภาพมาก เสด็จมาไกลก็เหมือนใกล้ในอาสมมีผลมะพร้าว ผลมหาดผลมะสาง และผลหมากเมาขอเชิญพระองค์เลือกเสวยแต่ผลที่ดีๆ เถิด ขอจงทรงดื่มน้ำเย็นที่ตักมาจากแม่น้ำมิกะสัมมตา ซึ่งไหลจากซอกเขาตามพระประสงค์เถิด พระราชาเห็นความอัศจรรย์เช่นนั้นจึงตรัสว่า ข้าพระเจ้าแปลกประหลาดใจมากจริงๆ สามตายแล้ว แต่ทำไมกลับฟื้นคืนมาได้อีก สุวรรณสามกราบทูลว่า ข้าแต่มหาราชเจ้า ผู้คนเข้าใจว่า คนมีชีวิตอยู่ ประสบความเจ็บปวดทุกทรมานอย่างร้ายแรง นิ่งเงียบไปว่าตายแล้ว เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ย่อมคุ้มครองบุคคลผู้เลี้ยงดูบิดามารดาโดยธรรม แม้นักปราชญ์ทั้งหลายในโลกนี้ ย่อมสรรเสริญเขาผู้นั้น บุคคลนั้นตายจากโลกนี้ไปแล้ว ย่อมมีความสุขบันเทิงอยู่ในสวรรค์ พระราชาเกิดความอัศจรรย์ใจว่า แม้เทวดาทั้งหลายก็ช่วยเยียวยารักษาโรคให้บุคคลผู้เลี้ยงมารดาบิดา จึงประคองอัญชรีตัดว่า ข้าพระเจ้าแปลกประหลาดใจมากจริงๆท่านบัณฑิต ข้าพระเจ้าขอถึงท่านเป็นสรณะ ขอท่านจงเป็นที่พึ่งของข้าพระเจ้า สุวรรณสามทูลพระราชาว่า ถ้าประสงค์จะไปสวรรค์เสวยทิพยสมบัติพระองค์จงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิตรราชธรรม จึงถวายโอวาทพระราชาด้วยทศพิรราชธรรมว่าข้าแต่มหาราชเจ้า ขอพระองค์ทรงประพฤติธรรม ในพระชนกพระชนนี ในพระโอรสและพระมเหสี ในมิตรและอมาตย ในภาณะและพลนิกาย ในชาวบ้านและชาวนิคม ในชาวแว่นแคว้นและชาวชนบท ในสมณะและพราหมณ์ในฝูงกวางและหมู่นกทั้งหลาย ครั้นพระองค์ประพฤติธรรมนั้นๆ ในโลกนี้แล้ว จะได้ไปเกิดในสวรรค์ ขอพระองค์จงทรงประพฤติธรรมเถิดธรรมที่พระองค์ประพฤติแล้ว จะประสบแต่ความสุขความเจริญ พระองค์ประพฤติธรรมในโลกนี้แล้ว จะได้ไปเกิดในสวรรค์พระอินทร์เทพพร้อมทั้งพรหมเข้าถึงทิพยสถาน ด้วยการประพฤติธรรม ขอพระองค์อย่าประมาทในธรรม พระโพธิสัตว์ทรงแสดงธรรมถวายพระราชาอย่างนี้แล้ว เมื่อจะถวายโอวาทยิ่งขึ้น ได้ถวายศีลห้าพระราชาทรงรับโอวาทพระโพธิสัตว์ ทรงไหว้และขอขมาโทษพระโพธิสัตว์แล้วเสด็จกลับกรุงพระนาศี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมีทานเป็นต้น ทรงรักษาศีลห้าครองราชสมบัติด้วยทศพิษราชธรรม ครั้นสิ้นพระชน ได้ไปเกิดในสวรรค์ ฝ่ายพระโพธิสัตว์ปฏิบัติบำรุงบิดามารดา ได้บรรลุอภิญญาและสมาบัติพร้อมทั้งบิดามารดา มิได้เสื่อมจากฌาน เมื่อหมดอายุได้ไปเกิดในพรหมโลก พร้อมทั้งบิดามารดานั้นกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาล พระบรมศาสดาทรงเล่าเรื่องสุวรรณสามแล้วตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย การเลี้ยงดูบิดามารดา เป็นวงของบัณฑิตทั้งหลาย ตัดดังนี้แล้วทรงประกาศอริยสัจสี่เพื่อประชุมชาดก เมื่อทรงแสดงอริยสัจสี่จบลง ภิกษุหนุ่มผู้เลี้ยงดูบิดามารดารูปนั้นได้บรรลุโสดาปติผล พระราชากปิลยักษราชในการนั้นกลับชาติมาเกิดเป็นพระอานนท์ในชาตินี้ พระสุนทรีเทพธิดาเกิดเป็นวิสุณีชื่อว่าอุบลวนาท้าวสกเทวราชเกิดเป็นพระอนุรุทธะทุกุลบัณฑิตผู้บิดา เกิดเป็นพระมหากสปะ นางปาริกาผู้มารดา เกิดเป็นภิกษุณีชื่อพัทกาปิลานี ส่วนสุวรรณสามบัณฑิต คือเราผู้สัมมาสัมพุทธเจ้า